ฉันรู้ ฉันมาทีหลังคำว่ารักมันเลยคงต้องดัง ให้ได้ยินแค่เพียงลำพังในหัวใจ รู้ ไม่ควรหวั่นไหวเพราะว่าเธอมีคนข้างกาย แต่ให้ตายทำยังไงก็รักเธอ มีคำว่ารักที่มันล้นใจ จะทำอย่างไรให้เธอได้รู้ความจริงโอ้จะบอกว่ารักได้ไง ต้องเก็บมันไว้ข้างในทั้งที่ใจ มันรักเธอหมดทั้งใจไม่รู้จะทำไง รอเธอเรื่อยไป จนกว่าเธอนั้นไม่มีผู้ใด จะรักเธอจะไม่เปลี่ยนใจพี่ไหนฉันจะรอ ถึงแม้ไม่ได้บอกรัก แต่ขอให้รู้ในสิ่งที่ฉันทำ มันไม่ความถึงความในใจที่ฉันมี มีคำว่ารักที่มันล้นใจ จะทำอย่างไรให้เธอได้รู้ความจริงจะบอกว่ารักได้ไง ต้องเก็บมันไว้ข้างในทั้งที่ใจ มันรักเธอหมดทั้งใจไม่รู้จะทำ ไปจนกว่าเธอนั้นไม่มีผู้ใดจะรักเธอจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนฉันจะรอจะบอกว่ารักได้ไง ต้องเก็บมันไว้ข้างในทั้งที่ใจ มันรักเธอหมดทั้งใจไม่รู้จะทำไง oh, จะอยู่รอเธอหรือไป จนกว่าเธอนั้นไม่มีคู่ใดจะรักเธอจะไม่เปลี่ยนใจที่ไหนฉันจะรอ รักเธอจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนฉันจะรอจะบอกว่ารักได้ไง ต้องเก็บมันไว้ข้างในทั้งที่ใจ มันรักเธอหมดทั้งใจไม่รู้จะทำไงจะอยู่ รอเธอเรื่อยไป จนกว่าเธอนั้นไม่มีผู้ใด จะรักเธอจะไม่เปลี่ยนใจี่ไหนฉันจะรอ